ท่าไหร่พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า combien พูดเป็นภาษาจีนว่าตัวเฉาพูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า harganya พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า how much คำว่ากี่ตามด้วยลักษณะนาม เช่น กี่อัน พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า combien de noms masculins ou féminins คือการใช้คำว่า combien de ตามด้วยคำนามพหูพจน์เพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ที่นับได้ เช่น combien d'étudiants แปลว่านักศึกษากี่คน พูดเป็นภาษาจีนว่า多少学生พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า berapa banyak siswa พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า how many students กี่คน พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า combien de personnes พูดเป็นภาษาจีนว่า 有多少人พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า berapa banyak orang พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า how many persons กระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่ พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า combien coûte ce sac à dos พูดเป็นภาษาจีนว่า这个背包多少钱พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า berapa ransel ini พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า How much is this backpack? รองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่ พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Combien coûte ce paire de chaussures? พูดเป็นภาษาจีนว่า这双鞋多少钱พูดเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า Berapa sepasang sepatu ini? พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า How much is this pair of shoes?